วัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะของการเรียนเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและตัววัยรุ่นเอง จะว่าด้วยเรื่องของต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นนะคะ สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับเด็กทั้ง 6 คนนะคะที่มาช่วยในเรื่องของการทำความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่นได้มากขึ้น ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะ ที่มีชีวิตเราพบว่าต้องการต้นทุนเพื่อให้เขาเจริญเติบโต เด็กและเยาวชนรวมทั้งวัยรุ่นก็เช่นเดียวกันค่ะ พวกเขาต้องการต้นทุนชีวิตที่ทำให้เขาเติบโตอย่างสวยงาม และมีคุณค่า ต้นทุนชีวิต หมายถึงเกาะคุ้มครองหรือพลังต่างๆที่จะคุ้มครองให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขมากขึ้น ทำให้เขาสามารถใช้พลังสร้างสรรค์ออกมามากกว่าการเกิดภาวะวิกฤต และเราก็พบว่าต้นทุนชีวิตจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างสวยงามมากขึ้น ที่สำคัญกว่านั้นน่าสนใจค่ะว่าต้นทุนชีวิตมีความหมายต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชนรวมทั้งวัยรุ่นได้มากกว่าฐานะเศรษฐกิจบริบทและอื่น ๆ น่าสนใจใช่ไหมคะ ถ้าน่าสนใจเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าต้นทุนชีวิตคืออะไร และแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นเป็นอย่างไร